เดี๋ยวเจเอาหนึ่ง สองสามสวัสดีค่ะ วันนี้นางเกศพาทุกคนมาเดินตลาดน้าคลองถมกันค่ะดูกันเลยไปเลย ไปแล้วครับไปแล้วเห็นของเล่นไม่ได้นะครับ ่ได้ไปยังไปยังไปดูดูดูเสียงอะไรไปดูสิไปวางวางอือ ไปแล้วไปแล้ว นี่ของเล่น อะไรลูก เอามาเนี่ยเอามาเนี่ย ังไงยังไรเอาไปโดนไหมเร็ว ล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลยตอนนี้เหนื่อยไหม